มาสรุปคำศัพท์ที่จำเป็นกันนะคะ คำแรกคำว่ารู้สึกตัว ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่าคิกาสคิมัสต่อไปความสุขเชียวาเซง่วงเนมุยความเครียดสโตเรส การออกกำลังกายอุนโดเดินอารุคิมัสกล้ามเนื้อคินนิกุบาดเจ็บเคกาชิมัสยาคุซุริฉลากลาเบรุโรคประจำตัวจีเบียว ภูมิแพ้อาเดรุกิหยุดหรือว่าเลิกยาเมมัสทันทีซึกุแพทย์อิชะวิธีใช้สกายกาตะวิธีรับประทานทาเบกาตะหลอดหรือว่าท่อ ชูบุอาหาร เหลวดิวโดชกุกระเพาะอาหาร อิ